วันนี้เราจะไปบ้านลาดกันครับ เพราะว่าฝนตกพอดี แล้วก็บรรยากาศก็จะต้องดี ถ้าฝนตก เทศบาลแล้วก็ตรงนี้เขาเรียกว่าสารการจังหวัดตรงนี้เขาเรียกว่าสารสุขจังหวัดสถานีตำรวจภูธรจังหวัดก็สถานีตำรวจภูธรเมืองตามด้วยสารจังหวัด แล้วก็อายการจังหวัดด้านนี้นะครับเป็นบ้านพักสัตว์ดีตรงนี้เป็นบ้านไม้โบราณ โรงเรียนอารมณ์ประดิษฐ์นะครับ เป็นโรงเรียนคิดเตียนนะครับไม่ใช่โรงเรียนวัดไทยนะครับโรงเรียนอารมณ์ประดิษฐ์แผนกปฐมอยู่ด้านนี้นะครับของสภาคิดจักรครับเดยเดียวกับโรงเรียนฟินซอยโยวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่เลยพยักเลยพยักเป็นเครือสภาคิดจักรโรงเรียนอารมณ์ประดิษฐ์ Ach, Job. Okay, les เลี้ยวไปทางขวาครับรอไฟแดงนิดหนึ่ง ซ่าเทสโก้ตัสตลาดดังของเพชรบุรีอย่างที่วัดช้าง วัดช้างนะครับติดกับโรงเรียนประมาณที่สอนตรงนี้นะครับ หน้าโรงเรียนประมาณที่สอนนี่นะครับ บุรีก็คงจะมีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับช้างอยู่พอสมควรนะครับ ก็จะมีกีดีแดงเจดีแดงมีพระเจ้าเป็นดินนายกรุงศรีอยุธยาก็มาคล้องช้างหรือเป็นที่อะไรที่เกี่ยวกับช้างนะครับตรงกีเดเจดีแดงนะครับเป็นเนี้อกองช้างหรือเปล่ากองช้างหรือเปล่า บันไดอิฐนะครับบันไดอิฐสวยงามครับในยามที่ใกล้ฝนตกตรงนี้นะครับด้านบน bên đây thì kim cũng đây cũng buồn บาทไม่แน่จริงอย่าขึ้นไป สวยงามเป็นพิเศษ จัดหางานจังหวัดนะครับ ไม่ใช่อำเภอนะครับจังหวัดตรงนี้ก็จะมีตลาดคนเยอะขึ้นแล้วนะครับ ไม่ได้ ไม่ค่อยจำกัดคนสักเท่าไหร่เยอะขึ้น แต่ทางใต้ ไม่ค่อยมีนี่ด้านใต้นะครับตรงนี้ด้านหนึ่ง ก็จะยอนนิดหนึงแต่ผมมีเสื้อกันฝนตกครับ คือถ้าเราเอามาฝนจะไม่ตก 党。 เาเรียกว่า นาตาชมนะครับ เป็นตาชมนะครับ นี่ครับ ก็ทำเป็นร้านกาแฟสวยงามเหมือนกัน ก็หมู่ต้นตาลก็สวยงาม นึงนะครับ ตรงนี้ก็สวยอีกที่หนึ่งนะครับ ถ้าใครจะมาถ่ายรูปต้นตาล สวยครับติดกันนาประชมนี่นะครับ แล้วเมื่อก็จะมีชมตาลอกว่าัวชมตาลอยู่ตรงนี้จากฝั่งตรงข้ามเป็นต้นตาล ได้อีกตานี่ต้นตาลแซมด้วยต้นมะพร้าวนะครับต้นมะพร้าวก็มีต้นตาลก็มีนะครับดูดีนะครับนี่นะครับต้นมะพร้าวและต้นตาลอยู่ด้วยกันได้ครับมะพร้าวกับตาล